วายังอยู่โอ้โหอืมเกือบเต็มแล้วขอนะใจใจไฟกับพรบไปดีมาอีกไหมอืมเขาหลามมาเขายังมีตัววายหนึ่งตัว จะมาไหมไม่ มาเพื่อนฉับวกมาคำให้คำ เตือน รายการนี้ เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำ ต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ย เฮ้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดันกันอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ กับไอ้หำแหล่นะครับเพื่อนนะกับเกมของคลายพีจีนะครับเพื่อนนะ กับตุน539นะเพื่อนอนะ กับเกมฮาวายเอียนที่กีดนะครับเพื่อนเพื่อนมา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมา เป็นกำลังใจใหุ้มด้วยนะเพื่อนนะ จากเครดิตอิกเดียวห้า ร้อยก้าจะเป็นเท่าไหร่ในตอนจบเพื่อนนะ มารุนกันมารุนกันเบ็ดหนักๆหน่อยิบไปเลยสิบเปิด สิบเปิดแรกว่ายังไงสิบเปิดแรกนี้ว่ายังไง ไม่เข้าอะไรเลยเพื่อนเงียบกรีบเงียบกรีบเอ้าสับปะรดมาหนึ่งชุดโอ้โหโดนฉีกเต็มแถวเอ้ยหน้ากาก ขอหน้ากากเหลืองอ้ยดอกระชันกระชันมากับหัวใจหัวดำเออโปวดบกับหน้ากากเต็มช่องไปเมื่อโอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่ เป็นขาดระเบวแน่นอน ห้าพันห้าห้าพันห้า สิบหกเออ เอาเรื่องนั้นเพื่อนนะ ไปกันครับ อีกสี่เปิดอืมขอหนักๆเลยสิแบบเมื่อกี้อีกหน่งมาหน่อย มาหน่อย โอ้โหไปเริ่มเบ็ดไปเลยเบ็ดร้อยไปเลยครับผมเบ็ดร้อยไปเลยหนักๆ มีห้าพันแล้วผมเอาสามสิบเปิดไปเลย มาอย่างเงียบไปไหนเนี่ยอย่างเงียบขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหจะสิเปิดแล้วนะอือสแกตเตอร์ว่ายังไงว่ายังไงจะมาไหมโอ้ย อีกสักตัวขอเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาไหมอืมไม่มาแล้วเมื่อนะอืมดอกชาโอ้ย มาตัววายสองแดวด้วยอือดอกติกมา ดอกอันชันโอ้ยได้ดอกมะลิมา อะไรอีกอุ้ยสับปะรดไปอีกดิเอ้ยวายเต็มแถวโอ้ยนิดเดียวเพื่อนเอ้ยวายเต็มแถวดอกนี้ แต่ไม่มา นะ กูมีสีประเดนโอ้โห เอาเรื่องเอาเรื่อง กันต่อไปกันต่ออืมามาเขาหลามมาอุ้ย ตัววายมาช่วยชีวิตมันเลยเกือบไม่รอดอืมแต่ไม่ต่อ ไม่มีตัวต่อเลยเงียบไปแล้วเงียบไีเอาเขาหลัมมากับหัวดำมาตัววายอุตส่าห์มาสายคัตเตอร์นั้นอุ้มาสองนั่น ได้ลุ้นละได้ลุ้นละมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจะมาไม่โอ้ลุ้นเดี่ยวเอายังได้ข้าหลามอยู่ยังลุ้นข้าหลามอยู่ยังได้ลุ้นเข้าหลามอยู่จะมาไหมฮึบฮึบโอ้หัวใจมาอีกแล้วได้ลุ้นอีกต่อนึงใจจะขาดเลยนะใจจะขาดจะต้องมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาลังจ้าปีสปินเปดีปีสปินเปยี่สสิบองเปิดเมื่อเลยมามารุ้นกันครับผม มากับแบบเปข้าวหลามอู้เสียดาย ชันไม่เข้าแถวแรก อืมโผดำมาอืมทำไมไม้น้อยจังเลยล่ะหน้าจากมาเออมามาลิมันทำไมไม่ต่อเนื่องเลยวะขอหนักๆหน่อยยีโอ้โหตัววายไม่ลงสองแถวเลยเพื่อนต้องมาแล้วจ้ะบ่นถึงไม่ได้เลยบ่นถึงแล้วมาเลย เออน่ารักทีเดียวเชียววดถึงแล้วมาเลยนะ เท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบครับตัววายยังอยู่โอ้โหเกือบเต็มแถวขอนะใจใจไฟกับพิบไปดีมาอีกไหมเขารามมาเขายังมีตัววายหนึ่งตัว จะมาไหมไม่มาเพื่อนจะนบวกมาหกพันสามก็ผมรู้ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องไปครับต่อนะ เปิดอื เอาเลยเลยสแคปเตอร์มาสองด้วยเอาจะมาอีกไหมจะมาอีกไหมฟรีในฟรีไหมนึกว่าจะฟรีในฟรีจะฟรีในฟรีให้หรือเปล่ามาสองตัวแล้ว อีกตัวเดียวฟรีในฟรีไหมไม่ไม่มานะยังได้ลุ้นอยู่เพื่อนโอ้โหเยี่ยวเดียวไปหมดละเยี่ยวเดียวไปหมดแล้ว จะมาไหมเนี่ยจะมาอีกเอาเรียบร้อยครับผมโอ้โหฟรีในฟรีจ้าพี่น้องจ๋าไปดีไปดีโอ้โหสี่พันสองด้วย เป็นปีสิบสองเปิดเพื่อนเอยเต็มคาราเบลไปดิมาเออเออไปยาวๆโอ้โหหมื่นสามเล้วนะเอาเอามาโอ้ยาเงียบสิยายาหาย เออดอกไระชันมาเออมาอี ใจมาลองมาเลยไม่ต่อเนื่องสกัดเตอร์มาหนึ่งอุ้ยไม่เข้าอะไรเลยไม่มีตัวเชื่อมสองสองแถวหน้าไม่เชื่อมกันเลยไม่เลยมีตัววายหรือเปล่าเอ้ามาได้แล้วเป็นตัววายมาละอู้มาพาวมาสกัดเตอร์มาอีกสองตัวบวกอีกพันนึงเออโอ้โหฟรีในฟรีไม่รู้จะฟรีไปไหน ฟีเนฟีแต่มันไม่ค่อยเข้าเพื่อนนะฟีเนฟีแต่มันไม่ค่อยแตกไม่ค่อยมีตัวเชื่อมไม่ค่อยไม่เข้ามาเลยอ่ะไม่น่ารักเงี้ยไม่น่ารัก ไม่น่ารักเลยดูดิฟีเนฟีก็จริงนะแต่ไม่เข้าอ่ะฮัลโหลเออมาโอดำมา ขออีกสักดอก อืมอืมหักใจมา อีกสักดอกอืมโอดำมา โอ้หมดซะแล้วฟรีในฟรีก็จริงนั้นเมื่อแต่มันไม่เข้าเดี๋ยวเอาจับมาเดี๋ยวดอกมะลิมาตัววายสามมาอุดบวกอีกสองพันเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สองหมื่นห้าแล้วนั่นอีกสองเปิดว่าจังไงไม่มาเลย อีกเบอร์สุดท้ายเพื่อนเรียบร้อย ปีสปินอบนี้บวกมาหมื่นเจ็ดแล้วครับเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่รางวัลก็ตกนะถ้าสิเปิดสุดท้ายนี้ไม่เข้าผมพอเลยนะ อืมนะหน่อย อื้อนั่นเลยแต่ตัววายไม่มา ตัววายไม่มาเพื่อนกระตกกระตกเนี่ยอย่าพึ่งค้างมายังไงมาเอาวายมาหนึ่งแถวแล้ว จะเชื่อไหม หายเฉยโอ้โหไม่เข้าเลยเพื่อนผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะนั่นไงบวกมาสองหมื่นสี่แล้วพอละหลีหน้ากันเลย จากห้าสามเก้านั่นมา บวกมาสองหมื่นสี่บวกงบสองหมื่นสี่สามร้อยอ่ะ ถอนไปเลยสองหมื่นสี่สามร้อย อถอดไปสิจ้ะสำเร็จสิครับผมเอาไรครับผมก็ไม่แนะนำเมื่อคนไหนมาเล่นตามนะฮะ ผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะส่วนเพื่อนคนไหน อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับ ผมสวัสดีครับผม